สวัสดีค่ะ การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลนะคะ ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับวิธีวิทยาการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระวิชา และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนนะคะ ดังนั้น คุณครูในยุคดิจิทัลจึงต้องสามารถจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการแห่งศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ ทักษะการคิด การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์นะคะ ด้วยเหตุนี้ ครูในยุคดิจิทัลจึงต้องมีความรู้ไม่เพียงเฉพาะในด้านเนื้อหาสาระเท่านั้น แต่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับ วิธีวิทยาการสอน และความรู้เกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาร่วมด้วย จึงจะช่วยให้ครูสามารถออกแบบ และจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม กล่าวอีกในหนึ่งก็คือ นอกจากคุณครูจะมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอนแล้ว คุณครูทุกท่าน จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนด้วย ว่าจะใช้วิธีการสอนใด จึงจะช่วยให้ผู้เรียนไปถึงจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่กำหนด และจะต้องมีความรู้ต่อไปอีกด้วยนะคะ ว่าควรจะเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใด มาเป็นเครื่องมือช่วยให้วิธีการสอนที่ได้ออกแบบไว้นั้น สามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อันจะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย มีความสุขและสนุกสนาน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดและกระบวนการทางสังคม ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้เรียนคนอื่น ๆ อย่างทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความหมาย และได้รับการพัฒนาศักยภาพ และทักษะต่าง ๆ ในที่สุดค่ะ ความมุ่งหวังของรายวิชาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัลครั้งนี้ จึงมุ่งหวังให้คุณครูทุกท่านได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การพัฒนาทักษะการคิดและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้เครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ค่ะ ดังนั้นเอง ในรายวิชาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัลนี้ จึงแบ่งเนื้อหาการเรียนรู้ออกเป็นตอนๆ โดยในแต่ละตอนจะมีการสรุปความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้ เพื่อช่วยให้คุณครูทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นคุณครูใหม่ หรือคุณครูที่มีความเชี่ยวชาญในการสอนมามากแล้ว ได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนก่อน หลังจากนั้นจึงเป็นการแนะนำวิธีการใช้งานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ครูได้ฝึกปฏิบัติการใช้งาน และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีให้ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ วิธีการสอน และสอดคล้องกับผู้เรียน และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ต่อไปค่ะ การเรียนรู้ในรายวิชานี้ จะประสบความสำเร็จได้ดีที่สุด หากคุณครูทุกท่าน ได้เข้ามาร่วมอภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงสะท้อนผลการเรียนรู้ ที่ท่านได้ไปจัดการเรียนการสอนนำมาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ร่วมกันนะคะ มาร่วมกันเรียนรู้สู่การเป็นครูมืออาชีพในยุคดิจิทัลกันนะคะ